พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอน ศูนย์สนับสนุน และให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ การประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีการนำความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญ มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจครับ ทางหน่วยงานภาครัฐเองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจไทยครับ ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ หรือ TTRS ของสวทช ให้บริการประเมินความพร้อม ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึง ศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล รองรับการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีแบบ S-curve และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในอนาคต โดยพิจารณาศักยภาพ 4 ด้าน คือ 1. เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. การบริหารจัดการ 3. ความสามารถด้านการทำตลาด 4. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ บริการประเมินที่ TRS ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการประกอบธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000